ดี๋ยววันนี้นะครับเราจะลองขัดลบรอยนะครับ บนกระจกดูนะครับนี้จะเป็นรอยที่ปัดน้ำฝนนะครับที่เราจะเห็น อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวดูจากภาพนิ่งเอาละกันนะครับนะครับ เป็นรอยที่ปัดน้ำฝนเนี่ยลากยาวไปเลย อเค เดี๋ยวกลับมาดูกันอีกรอบ หลังจากที่เราขัดลบรอยกระจกไปแล้วนะครับ จะเห็นได้ว่า หายไปหมดเลยนะครับ